ใบตองมาแล้ว ฟังเรื่องกล้วยๆกันต่อดีกว่า wow. วันนี้ใบตองขอนำเสนอ กล้วยที่มีประโยชน์ล้นเหลือ แถมรสชาติก็อร่อยไม่แพ้กล้วยอื่นๆ นั่นก็คือ กล้วยน้ำว้านั่นเองจ้า วิธีการปลูกดูแลจะยากไหมนะ แบบนี้ใบตองต้องถามให้รู้เรื่องกันไปเลยจ้า ถามเลยดีกว่า ที่เขาบอกว่า กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์กินแล้วดีต่อสุขภาพ อันนี้จริงแท้แน่นอนหรือเปล่าจ้า แล้วการปลูกกล้วยน้ำว้านี่แตกต่างจากกล้วยอื่น ๆ ยังไงเอ่ยจ้า น้องใบตอง กล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นกล้วยที่มีประโยชน์มากนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะให้เด็กกินกล้วยน้ำว้าตั้งแต่อายุประมาณ4-5 เดือนมาเลย มีทั้งวิตามิน โพแทสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส กล้วยดิบ ก็ยังมีแทนนินช่วยรักษาเลือกโรคกระเพาะอาหาร ความเป็นเมือกของกล้วยน้ำว้าจะมีมากกว่ากล้วยอื่น เพราะฉะนั้นในกล้วยสุกงอมซึ่งมีเมือกสูงเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของระบายท้องได้ดี กล้วยน้ำว้าเนี่ยถ้าเราปลูกในช่วงที่เหมาะสมปลูกในช่วงต้นฝนนะคะพอปลูกแล้วเนี่ยกล้วยตั้งตัวได้ เราก็แค่ดูแลรักษา โดยการกำจัดวัชพืชที่แย่งอาหารนะคะศัตรูพืชก็ค่อนข้างน้อย แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ เราควรปลูกกล้วยน้ำว้าในฤดูไหน จ๊ะ จริงไหมที่กล้วยน้ำว้าชอบความร้อนชื้น และถ้าฝนแรงหรือว่าหนาวมากๆ หรือถ้าฝนตกหนักๆ กล้วยน้ำว้าจะตายไม่เอ่ย แล้วเรื่องน้ำและดินอีก เราต้องใส่ปุ๋ยยังไง ให้น้ำตอนไหนช่วยตอบใบตองทีจ้า กล้วยน้ำว้านะคะก็เหมือนกล้วยทั่วไปก็คือชอบร้อนชื้น บ้านเราเนี่ยปลูกได้อยู่แล้ว และในช่วงฤดูฝนก็เป็นช่วงที่เขาชอบ นะคะจเจริญเติบโตได้ดี แต่ถ้าเจอช่วงแล้งก็ต้องดูว่าแล้งขนาดไหนนะคะถ้าแล้งขนาดว่าฝนไม่ตกติดต่อกันเลย5-6เดือนเนี่ยก็คงต้องช่วยประทังมันหน่อย ให้น้ำ ช่วยให้เขายังสามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการให้ปุ๋ย ถ้าเราต้องการผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเราก็ควรจะมีการให้ปุ๋ย ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปีค่ะ อากาศเย็นเขาจะยังอยู่ได้นะคะ จนถึงประมาณ 16ถึง17 องศา ถ้าต่ำกว่านี้กล้วยก็จะชะงักการเจริญเติบโต แต่ถ้าอุณหภูมิลงถึงต่ำ10 กล้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะก็จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่า ตายจากความเย็นนะคะ เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีความชื้นเยอะ อุ้มน้ำอยู่ในต้นมาก ถ้าฝนตกหนักๆหรือมีน้ำท่วมน้ำขังนะคะ ก็จะยังพออยู่ได้ถ้าน้ำเป็นน้ำไหลนะคะ1-2ถึงสัปดาห์นี้อยู่ได้ แต่ถ้าเป็นน้ำขังเนี่ย ไม่มิดใบยอดนะคะ ก็ยังพอไหวค่ะ แต่ถ้าเป็นกล้วยปลูกใหม่ มิดใบเนี่ย อาทิตย์เดียวก็แย่แล้วค่ะ กล้วยน้ำว้าเป็นไม้ล้มลุกลำต้นที่เห็นเกิดจากก้านใบหุ้มซ้อนกันจนกลายเป็นลำขนาดใหญ่สูงประมาณ 4-8 เมตร ใบสีเขียวเป็นแผ่นยาว เส้นของใบจะขนานกัน แกนใบจะเห็นชัดเจน ดอกมีลักษณะที่ห้อยย้อยลงเป็นช่อ ซึ่งเรียกว่าหัวปลี และตามช่อนั้นจะมีกาบหุ้มช่อ มีสีแดงปนม่วง เป็นรูปกลมรี ส่วนที่เป็นฐานดอก มีเกสรตัวเมีย ส่วนปลายจะมีเกสรตัวผู้ ช่อดอกเมื่อเจริญกลายเป็นผลนั้นจะประกอบเป็นหวีเครือละ 7-8หวี เมื่อออกผลใหม่จะมีสีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีเหลือง แต่ละต้นจะให้ผลครั้งเดียวแล้วตายไปสำหรับการปลูกกล้วยน้ำว้า ให้ได้ผลผลิตที่ดี อันดับแรกต้องเริ่มจากปรับสภาพพื้นที่ปลูกให้มีความเหมาะสมซะก่อน หลังจากเตรียมแปลงปลูกเสร็จหว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน หลังจากนั้นจึงค่อยนำหน่อพันกล้วยน้ำว้ามาปลูกในระยะห่าง 3-5 เมตร หากใครอยากได้กล้วยหวีใหญ่ๆ ควรกำหนดระยะห่างระหว่างต้นให้มากสักหน่อยเพื่อช่วยในเรื่องคุณภาพของกล้วย กล้วยน้ำว้าดูแลรักษาง่ายระวังอย่าให้ต้นกล้วยขาดน้ำเพราะน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของต้นกล้วย ควรใช้ปุ๋ยหมักบำรุงต้นกล้วย เพื่อประหยัดต้นทุน หลังปลูกเราจะใส่ปุ๋ยหมักประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ต้นกล้วย เกิดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น ทั้งนี้ต้นกล้วยจะให้ผลผลิตเร็วหรือช้า ก็ขึ้นกับสภาพภาวะอากาศ และการดูแลเป็นสำคัญ เมื่อปลูกได้เดือนที่ 10ถึง11 ต้นกล้วยจะเริ่มแทงปลีออกมารอไปอีก3-4เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตออกขายได้แล้วครับ เข้าใจแล้วมาถึงเรื่องนี้บ้าง ใบตองไม่ถามคงไม่ได้ เรื่องของแมลงหรือศัตรูพืชที่มารบกวนการปลูกกล้วยน้ำว้าของเรามีไหมจ๊ะ แล้วเราจะแก้ไขยังไงดี ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยค่ะ คือเรื่องของโรคไตพายค่ะ เพราะว่าโรคตัวนี้เป็นเชื้อที่สามารถทนสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย สามารถอยู่ทั้งได้ในดินเป็น 3-40ปีนะคะ สามารถไปกับน้ำสามารถติดไปกับหน่อพันธุ์ได้ เวลาเราเลือกที่จะปลูกกล้วยน้ำว้า พื้นที่ดินนั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประวัติว่าเคยปลูกกล้วยน้ำว้าแล้วพบอาการของโรคนี้นะคะ นอกจากนั้นเวลาเลือกหน่อพันธุ์มาปลูก เราต้องเลือกหน่อพันธุ์จากแปลงที่ไม่มีอาการของโรคนี้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้แล้วก็จะมีแมลงตัวอื่นๆ บ้างเล็ก ๆ น้อยๆนะคะ อย่างเช่น พวกหนอนเจาะต้นด้วงชัยเง่านะคะ ซึ่งพวกนี้วิธีการจะกำจัดก็จะใช้วิธีกลในการดักจับ ซึ่งก็จะไม่ยากเกินไปนักค่ะ มาถึงเรื่องการเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้ากันบ้าง เราต้องทำยังไงบ้างจ๊ะ ใบตองเคยเห็นว่ากล้วยน้ำว้า เราต้องเก็บตั้งแต่ลูกเขียวๆเลย เพราะอะไร และการเก็บรักษากล้วยน้ำว้าก่อนส่งขาย เราควรทำยังไงบ้างจ๊ะ กล้วยน้ำว้าเนี่ยเมื่อมาออกตกปีแล้ว ตกปีเป็นเครือ จนถึงตัดปีเนี่ยก็จะกินเวลาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะคะ หลังจากตัดปีแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 110-120 วันแล้วก็สามารถตัดเครือได้ ถ้าเราปล่อยกล้วยเอาไว้ให้สุกคาเครือนะคะ ก็จะมีพวกนกหรือมแมลงเนี่ยเข้ามาติดทำลายผลกล้วย นอกจากนี้ต้นกล้วยเนี่ยมีความสูงค่อนข้างมาก เวลาตัดอ่ะจะต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงของกล้วยเนี่ยช่วยในการตัดด้วย เพราะฉะนั้นถ้ากล้วยสุกเวลาตัดเก็บเกี่ยวก็จะเกิดการชอกช้ำผลผลิตเสียหายได้ง่ายค่ะ ในการเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้าเพื่อจำหน่ายตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. มีพ่อค้ามาติดต่อนะคะ แล้วก็ตัดตัดเองเลยค่ะพร้อมกับคนงานมาแล้วก็ตัดเก็บเกี่ยว ตัดได้แล้วก็จะไปกองรวมไว้ที่จุดหนึ่งจุดรวบรวมผลผลิต แล้วก็ชั่งกิโลขึ้นรถกับอีกรูปแบบหนึ่งคือเจ้าของสวนตัดขายเอง ซึ่งถ้าเจ้าของสวนตัดขายเองส่วนใหญ่ก็จะมีตลาดอยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะจะไปจำหน่ายตลาดแบบไหน ตัดเครือเสร็จปุ๊บก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดที่ตัวเองจะไปดำเนินการส่ง แล้วก็ส่งออกเลยทั้งยังเขียว ๆ อย่างนั้นค่ะ อย่างที่หลาย ๆ คนทราบกันว่า กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์ เพราะมีสารอาหารมากมาย ทั้งกล้วยน้ำว้าห่าม กล้วยน้ำว้าสุกและกล้วยน้ำว้าดิบมีดีเยอะอย่างนี้ อย่ารอช้า ปลูกกันเลยสิครับ ว่าแต่ถ้าใบตองปลูกกล้วยน้ำว้า จนได้ผลผลิตดีงามแล้ว ใบตองควรจะเอากล้วยน้ำว้าไปขายที่ไหนดีราคาที่ใบตองน่าจะได้คือเท่าไหร่ละจ๊ะเราต้องดูตลาดก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อเราปลูกจนได้กล้วยน้ำว้าอย่างสวยงามแล้วอะ่ะ เราก็ต้องกลับไปติดต่อตลาดบน เขาจะมีการให้เราทำอะไรเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแจ้งมานะคะ หรือว่าเราส่งให้กับตลาดที่เขาทำการแปรรูปไม่ว่าจะทำกล้วยตาก หรือว่าจะทำกล้วยทอดหรือกล้วยฉาบนะคะเขาก็จะแจ้งมาเนื่องจากว่าถ้าทำกล้วยตากส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวกล้วยที่แก่จัด แต่ถ้าทำกล้วยฉาบจะเก็บเกี่ยวกล้วยที่ประมาณ80%ค่ะปกติกล้วยน้ำว้าเนี่ยค่ะ จะขายเป็นกิโลนะคะ วิธีการช่างกิโลก็จะมี 2 รูปแบบ คือ ตัดเฉพาะตรงส่วนของเครือก็ยังคงก้านเครืออยู่ แต่ตัดเฉพาะส่วนของหวีบนสุดจนถึงหวีล่างสุด แล้วก็ช่างน้ำหนักขาย กับอีกแบบหนึ่งก็คือ เขาจะชำแหละหวีเป็นหวีหวีแล้วก็แยกหวีที่มีขนาดเล็กออก เอาแต่หวีที่ได้ขนาดที่สามารถจำหน่ายหวีได้เนี่ยแยกช่างเป็นกิโลขายก็จะมี 2 รูปแบบสำหรับราคาของกล้วยน้ำว้านะคะ อยู่ในราคาราวๆ5-10 บาทต่อกิโลกรัมค่ะ ช่วงแล้งราคากล้วยก็อาจจะดีหน่อยนะคะ แต่ถ้าเป็นช่วงฝนราคากล้วยก็อาจจะต่ำนิดนึงค่ะเรื่องกล้วยๆของกล้วยน้ำว้าวันนี้ เต็มอิ่มจริง ๆจ้า แต่บอกเลยนะแต่ว่า ใบตองยังไม่หมดคำถามเรื่องกล้วยแน่นอน เดี๋ยวกลับมาถามใหม่ แต่วันนี้ขอตัวไปกินกล้วยน้ำว้าก่อนนะจ๊ะกล้วยน้ำว้า ประโยชน์ล้นเหลือไม่เชื่อต้องลองปลูก บอกเลยว่า ปลูกกล้วยน้ำว้า ได้ประโยชน์ทั้งคนกินและคนขายแน่นอนครับ เชื่อผม และสาระดีๆ ที่เรานำมาฝากในตอนนี้ก็คือ กินกล้วยเขาว่าดีต่อร่างกาย แต่จะดีอย่างไรนั้น ผมมีประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยมาฝากทุกคนครับ